สวัสดีครับ ก็วันนี้มีเวลานิดนึงนะครับ ก็เลยลองทำเดโมเล็กๆ นะครับ ซึ่งจะเป็นการใช้งานคอนโทรลตัวอย่างการใช้งานคอนโทรลนะครับที่มีมาอยู่บน K2 Smart Form นะครับ ผม ก็เดี๋ยวลองดูเลยดีกว่าว่า คอนโทรลที่จะนำมาเสนอให้ดูวันนี้มีอะไรบ้างนะครับผมก่อนอื่นเราก็มีเจ้าตัวสมาร์ทโฟนก่อนนะครับ ซึ่งจะเป็นสมาร์ทโฟนเครื่องนี้นะฮะเครื่องนี้ ที่ผมใช้งานอยู่ ซึ่งเจ้าตัวนี้ฮะเราก็มี K2 Mobile ลงอยู่เนาะนะครับตัวนี้นะครับ K2 Mobile คราวนี้พอเราเข้ามาในส่วนของ K2 Mobile ครับมันจะมีเซกชันหนึ่งที่เราเรียกว่า Forms นะครับเราสามารถที่จะเข้ามาในส่วนของฟอร์มต่างๆที่เราสร้างเอาไว้นะครับแล้วก็บอกว่าฟอร์มนี้เป็นแอปพลิเคชัน type นะครับ ซึ่งเดี๋ยวหลังจากวิดีโอนี้ก็จะมีสอนทำว่าทำแบบนี้ได้ยังไง นะครับคราวนี้ก็จะเห็นว่าผมก็จะมีแอปพลิเคชันของตัวหนึ่งที่บอกว่าเป็น View Asset Detail นะครับซึ่งเมื่อกี้ผมก็มีการ Record Asset ไว้แล้วแหละนะครับอย่างแรกก่อน เราก็สามารถที่จะกดดู View Asset Detail ตัวนี้ครับซึ่งปกติ เราก็จะมีวิธีก็คือว่าถ้าเรามีเครื่องยิงบาร์โค้ดใช่ไหมครับเราก็ยิงใส่เป็น Input ที่ช่อง Value Type ตรงนี้นะครับหรือไม่เราก็พิมพ์เอาแล้วก็กดเสิร์ชเลยประมาณนี้ถูกไหมฮะแต่คราวนี้เจ้าเดี๋ยวนี้ ตัว K2 เองมันมีความสามารถในส่วนของการทำบาร์โค้ดสแกนเนอร์ด้วยนะครับ ผมก็ลองกดนี่เลย ปุ๊บสแกนนะครับปุ๊บสแกน ปุ๊บนะมันก็จะทำการเปิดกล้องขึ้นมาให้เรานะครับ ซึ่งก็เป็นกล้องตัวนี้เลยนะฮะเสร็จแล้วผมก็สแกนตัวบาร์โค้ดที่เมื่อกี้ผมแอดไว้แล้วนะครับตัวนี้ภาพหายไปจากหน้าจอ ไม่เป็นไรเดี๋ยวแชร์ใหม่นะครับ ขึ้นมาใหม่ปึ๊บโอเคนะครับ พอมาสแกนมาเสร็จปุ๊บนะครับ จะเห็นว่ามันก็จะดึงข้อมูลเบื้องต้นนะครับ ของรายการแอสเซทของเราไว้ด้วยนะครับ รวมไปถึงนะครับ มีการช่วยระบุได้ด้วยว่าแอสเซทตัวเนี้ยตอนบันทึกมันถูกบันทึกจากที่ไหนนะครับมันก็มีการใช้คอนโทรลเจ้าพวก Google Map เข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานนะครับผมอันนี้จะเป็นส่วนหนึ่ง นะฮะแต่คราวนี้เราอาจอยากจะรู้ว่าเราจะบันทึกจนยังไงนะครับถึงจะได้พวกโลเคชันมาด้วย แล้วก็ไปอ่านค่าแอสเซทมาใส่ได้ยังไงบ้างนะครับซึ่งเดี๋ยวผมพาไปอีกฟอร์มหนึ่งก่อนครับเราจะมีฟอร์มที่ชื่อว่า register asset form อันนี้นะฮะผมก็กด register asset form เลยนะครับมันก็จะเปิดฟอร์มหน้าตาคล้าย ๆเดิมขึ้นมา แต่ฟอร์มนี้ก็จะมีหน้าที่สำหรับเพิ่มข้อมูลลง asset นะฮะ คราวนี้ผมก็มีอันนี้เป็นอองเรนะครับ ก็เป็นของกินนะครับ สมมติเราอยากจะทำเนี่ยเป็นแอสเซทนะครับ ด้านหลังมีบาร์โค้ดอยู่หนึ่งอันนะครับ น่าจะเห็นกัน เสร็จแล้วผมก็กดสแกนเลย นะครับแล้วผมก็ถ่ายรูปโชว์ตัวนี้ขึ้นมา ด้านล่างเราได้แอสเซทนัมเบอร์มาละนะครับ พอได้แอสเซทนัมเบอร์กลับมาแล้ว หน้าจอผมหลุดไปแล้วนะครับ ไม่เป็นไรผมเปิดมาให้ดูว่าหน้าตาเป็นยังไงแป๊บนึงนะครับ นะครับ มันก็จะได้ asset number มาตัวนี้ 888 885 002ต่างๆ เหล่านี้นะครับ แล้วมันก็ใส่ค่าลงมาตามที่เราคอนฟิ g ไว้ อย่างนี้ผมคอนฟิ g ง่ายๆ ให้มันใส่ทั้ง asset number แล้วก็ serial number เลยนะครับ แต่ถ้าเราบอกว่ามี 2 ตัวนี้ที่แตกต่างกันเราก็สามารถทำได้ เสร็จแล้วผมก็บอกว่าเจ้า asset ตัวนี้คือ entree นะ entree entree นะครับ เป็นแคบหมูนะครับ อร่อยมากนะครับ เสร็จแล้ว purchase date นะ purchase มา เมื่อเช้าเมื่อเช้านี้วันที่ 17 นะครับ อาจจะอยากถ่ายรูปแอสเซททิ้งไว้หน่อยนึง เดี๋ยวน่าจะนอกจอหายเนี่ยแป๊บหนึ่งนะครับ ไม่เป็นไร ผมก็ถ่ายรูปเลยปึ๊บก็กดโอเคไปนะครับหายไปอีกแล้วนะครับปึ๊บกดลงไปครับ มันก็จะทำการแนบรูปนะครับ ที่เราถ่ายเข้าไปนะครับ ซึ่งไซส์รูปตรงนี้เราก็ปรับที่กล้องตัวเครื่องได้นะครับ ว่าเราอยากจะให้มันถ่ายรูปเท่าไหร่แต่คราวนี้ถ้าเราบอกว่าเอออยากจะให้มันรีไซส์เลยอะไรอย่างเงี้ยครับอาจจะมีวิธีการหลังบ้านอาจจะแบบแนบเข้าไปก่อนแล้วค่อยไปรีไซส์ที่หลังก็ได้นะครับ เสร็จแล้วเราก็สามารถที่จะซับมิดได้เลย จะสังเกตว่าตรงนี้นะครับมีเลขชุดหนึ่งด้วยนะครับก็คือมันดีเทคเจ้าอุปกรณ์มือถือตัวนี้นะครับว่ามันอยู่ที่ไหนอย่างไรบ้างนะครับผม นะครับแล้วมันก็ดีเทคขึ้นมาได้โลเคชันเราก็เอาโลเคชันตัวนี้เซฟเข้าไปด้วยกับเรคคอร์ดตัวนี้นะครับแล้วก็กด submit อ้าว a already นะครับ อันนี้ก็จะมีบอกว่ามันซ้ำนะครับคีย์มันซ้ำกันนะครับ ให้จัดการหน่อยนะครับแต่ผมเข้าไปดูหน่อยสิว่ามันซ้ำกันจริงไหมนะครับ เปิดมาที่หน้านี้ โอเค ผมขอดูหน่อยว่ามันมีข้อมูลอะไรอยู่แล้วบ้างนะครับ เมื่อกี้อาจจะเล่นและลืมลบทิ้ง asset tracking นะครับก็ไปที่ asset master นะครับ ที่ผมทำเอาไว้เพื่อดูรอยคอร์ดทั้งหมดนะครับอ๋อ นี่ไงนะครับเจ้า asset number ที่มันเป็นตัวนี้มันซ้ำกันผมก็กด delete แล้วก็เซฟไว้หน่อยนะครับ ผมกดโอเคไปก่อนนะครับ เสร็จแล้วเดี๋ยวลองใหม่นะครับเดี๋ยวเราลองใหม่กัน ว่ามันจะเซฟได้ไหมนะครับนะครับเดี๋ยวผมแชร์หน้าจออีกรอบนึงนะฮะปิดอันนี้ก่อนตึ๊บครับโอเคผมแชร์หน้าจอใหม่ก่อนนะโอเคอ่ะนะครับเข้า K2 Mobile นะครับแล้วก็ไปที่ Register Asset Form นะครับ ร็จแล้วผมก็กดปุ่มสแกนเนาะกล้องขึ้นมาสแกน เจ้าตัวนี้ปึ๊บเข้าไปนะครับ ซึ่งจังหวะที่เปิดกล้องตัวนี้มันอาจจะมีการหลุดนะครับอ่าคราวนี้เวิร์ดดีไม่หลุดนะครับ ผมก็ใส่เข้าไปว่าเป็นอองเทรนะครับ อองเทรแคบมูประมาณนี้นะครับ ซึ่งเราอาจจะมีการพรีดีไฟอย่างอื่นได้ครับก็แล้วแต่ว่าเราอยากจะใช้งานมันยังไงเนาะนะครับ คราวนี้ผมก็บอกว่าเพิ่งซื้อมานะครับ ายรูปไว้หน่อยนึงนะครับ ว่าเจ้าหน้าตาขององเตรเป็นยังไงบ้างนะซึ่งรูปเราอาจจะทำให้มันมากแนบมากกว่าหนึ่งก็ได้นะนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับ requirement ของเราแล้วกันนะครับ ก็มีการถ่ายรูปก็แนบกลับเข้าไปอ้าวหน้าจอหลุดไปแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวผมลากกลับไปใหม่นะครับก็จะมีการแนบรูปกลับเข้ามานะครับ แล้วก็กด submit เหมือนเดิม ถ้าไม่มีอะไรเนี่ยมันควรจะเซฟได้อ่านะครับมันก็จะมีการบอกว่า ต้องเทสแคปหมูถูกแอดแล้วนะครับด้วย asset number ตัวนี้นะครับผมก็กดโอเคไป มันก็จะทำการปิดฟอร์มเจ้าตัวนี้นะครับเพื่อสำหรับให้เราใส่ใหม่ก็ได้ หรือถ้าเราบอกว่าเราไม่อยากปิดฟอร์ม เราอยากจะแค่รีเซ็ตหน้าจอ แล้วก็ให้มันแอดตัวเพิ่มตัวใหม่เพิ่มได้เลยนะครับก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วพอแบบคราวนี้เราก็กลับมาที่นี่เนาะนะครับเราก็เอาตัวนี้มาวางไว้ข้างๆหน่อยปึ๊บแบบนี้ ครับวางไว้ข้างๆนะครับจากเมื่อกี้ที่เราลบเหลือเรคคอร์ดเดียวพอเรารีเฟรชใหม่ก็จะมีเรคคอร์ดใหม่โผล่ขึ้นมาละนะครับ ซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยก็สามารถเอาไปทำอย่างอื่นได้ต่อนะครับ ซึ่งเราอาจจะมีการเพิ่มเติมตารางไปว่าแอสเซทนี้เนี่ยไปอยู่กับใครแล้วบ้าง อยู่ที่ไหนบ้างก็จะได้ตามแทร็กติดตามได้ ส่วนข้อข้อมูลโลเคชันอะไรต่างๆ ถ้าเกิดเรามีเรื่องของสาขาแบบนี้ครับเราก็สามารถที่จะเช็คได้ด้วยนะครับว่า แอสเซทแต่ละตัวเนี่ยมันอยู่ที่สาขาในบ้าง อันนี้ก็จะเป็นการใช้ตัวคอนโทรลนะครับของ K2 เองนะครับ ที่อยู่ในสมาร์ทโฟนนะครับ สามารถให้เราเอาไปยุกใช้ได้เลย นะครับก็วันนี้ก็น่าจะประมาณเท่านี้ก่อนนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวมีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมนะครับ หรือถ้าอยากรู้ว่าไอ้เจ้าคอนโทรลสองตัวนี้มันใช้งานยังไงนะครับ เดี๋ยวลองคอมเมนต์เข้ามานะครับผมแล้วเดี๋ยวผมจะเขียนบล็อกนะถ้ามีเวลาอีกนิดนึงก็จะเขียนบล็อก ให้ได้อ่านกันนะครับ หรืออาจจะทำเป็นวิดีโอให้ดูเลยว่ากดอะไรยังไงบ้างนะใช้เวลานานไหมในการทำอันนี้นะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็เท่านี้ก่อนฮะครับ สวัสดีนะครับ